ล้วบิดฟอร์จูนมั้งเออเกมกระต่ายอ่ะเพื่อนเออเกมกระต่ายแบบว่ามันเป็นเกมค่อนข้างใหม่นะใหม่เลยนะเออผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเหมือนกันมาลองดูไม่รู้จะแต่ดีหรือเปล่ามันน่าจะเป็นเกมคล้ายๆพวกแบบไอ้พวกหนูวัวเสืออะไรพวกนั้นนะเออคล้ายๆกันนะผมนี่เฮ้ยมาถึงก็ฟอร์จูนอะไรเนี่ยฟอร์จูนแล้วบิดอะไรฟีเจอร์เหรอไม่ได้นี่หว่า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 ไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่าเกมนี้ นี่ลองดูแบบดูเชิงกันก่อน วันนี้มาลองดูเชิงกันก่อนนะฝ่ายผมลุยกันต่อนะลุยกันต่อ ออโต้ไปแล้วกันนะเพื่อนนะสิบสปินไป ลุยแจมๆนะเพื่อนเล่นครั้งแรกก็แจกแจกเงินให้กันบ้างนะพีจีอย่าแกล้งกันนักเลย มาออโต้ยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับผมสัก 30 ไปเอาหน่อยเว้ยฟีจงฟีเจอร์เข้าหน่อยดีวะ เกมนี้รู้สึกว่าฟีเจอร์มันจะเป็นแบบว่า 8 สปินหมุนฟรีนะ ถ้าผมจำไม่ผิด คือผมก็ไม่เคยเล่นนะ แต่ผมเคยเห็นเขาเล่นกันอยู่ แต่ทำไมกูไม่ได้เข้าเลยวะเนี่ยมันมี ฟีเจอร์จริงไหมเนี่ยทำไมกูไม่ได้เข้าเลยวะแม่งเหมือนจะเข้าประมาณสองสามรอบแล้วนะตอนเริ่มคลิปมา แต่ก็ยังไม่ได้เข้าเลยครับผม ผมว่าเบ็ดสี่ไม่เวิร์กแล้วเบ็ดห้าแล้วกันมา ลองดูเบ็ดห้าแล้วกันนะครับ ผมออโต้ไปนี่แหละ สูตรสิบสามสิบแล้วกันมาเปลี่ยนเป็นสูตรละ เปลี่ยนเป็นสูตรสิบสามสิบละตัวนี้น่าจะตัวแพงอยู่ ตัวนี้น่าจะตัวแพงอยู่ ตัวรองทองเนี่ยร้อยหนึ่งมา ร้อยหนึ่งก็ยังดีเว้ยร้อยหนึ่งก็ยังดีเว้ย ไปลุยกันต่อเลยผมจัดไปอีก30นะจุกจุกจุกจุกนี่ไงดีนเมงดอกหนึ่งลจังหวะนี้ได้อีกร้อยหนึ่งวะเฮ้ยร้อยกว่าบาทเลยร้อยสามสิบบาทได้อยู่ได้อยู่ผมเพื่อนจังหวะนี้นะ ถือว่ายังได้อยู่ผมไปต่อไปต่อเพื่อนไปต่อ ขอดีๆหน่อยดีวะขอแบบฟีจงฟีเจอร์มึงเนี่ยมึงมีฟีเจอร์จริงไหมเนี่ยเกมเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้เข้าเลยเมื่อนะไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่ายังไม่เข้าสักทีนานและรอนานแล้วเนะี่ยกูจะได้เข้าไหมวันนี้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 ไม่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะเพื่อนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือจำนวนเงินที่ได้เลยใช่ไหมอืมโอเคโอเคพอจะเก็ตอยู่พอจะเก็ตอยู่เก็ตฟิลอยู่แล้วมั้งนะเพราะงั้นเกมนี้ก็น่าจะไม่ได้แตกแบบว่าอะไรขนาดนั้นนะเพราะมันไม่มีตัวคูตัวคูเลยเพื่อนเกมนี้ผมยังไม่เห็นตัวคูของเกมนี้เลยนะน่าจะไม่มีนะครับผม เน้นแบบว่าเน้นเก็บทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างนี้ เออเบาๆ คือร้อยแปดสิบอยู่เนี่ยทำมันเล่นใบร้อยกว่าบาทอยู่นะเบ็ดห้าเนี่ยเฮ้ยมาดีอยู่เนี่ยมาดีอยู่เนี่ยห้าสิบบาทมาดอกหนึ่งด้วยเจ็ดเคมันมาแล้วเว้ยสองร้อยกว่าบาทว่ะจะเป็นสุดท้ายแล้วเอ้ยได้อยู่ตายได้อยู่นะเมื่อนะแต่ไป247บาทผมดอกนี้เฮ้ยถือว่าโอเคอยู่เนยฟีเจอร์เกมนี้ทำเป็นเล่นไปมาดีอยู่นะขออีกหน่อยมาขออีกหน่อย ีเจอร์อีกสักรอบหนึ่งได้เปล่า นอกฟรีมันไม่ค่อยมีอะไรดีเกมนี้แต่ถือว่าภาพค่อนข้างสวยอยู่นะครับผมนะ ดูกระต่ายแม่งใส่ชุดอะไรด้วยโคตรเท่ ออกปีนี้มันปีกระต่ายด้วยนี่หว่าเพื่อนมันน่าจะออกมาตามปีหรือเปล่า น่าจะใช่นะ ตอนเนี้ยแม่งเริ่มจะเงียบจะเหงาอีกละฟีตรงฟีเจอร์อยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยนี่ไงพูดถึงแม่งก็ไม่แล้วทำไมผมพูดถึงมาทุกทีเลยวะพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งพูดถึงเหมือนก็มารอบนี้พูดถึงก็เอาสงสัยน้องพูดถึงบ่อยๆแล้วละมั้งเนี่ยสงสัยน้องพูดถึงบ่อยๆแล้วสมั่งมันมีไอตัวสีม่วงน่ะเป็นร้อยเลยนะผมเห็นสองพันกว่าบาทก็มีนะแต่สีม่วงแม่งไม่เข้าให้ผมเลยแม่งเข้าแต่สีเหลืองกับสีแดงนะ สิบจะได้เฮ้ยเอาหน่อยดีวะเอ้ย มันจะแตกแค่แปดสิบบาทจริงเหรอเนี่ยเออนิดนิดนิดหน่อยก็เอานะ นิดหน่อยก็เอาจังหวะนี้ ได้หมดอะได้หมดถ้าสดชื่นเลยอะได้หมดถ้าสดชื่นเลยบิ๊กวินดีว่ะแต่ก็ต้องเท่าไหร่เนี่ยร้อยสองบาทก็ยังดีแค่นี้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะไม่เนาะหรือกันต่อหรือกันต่อ ขอยนิดนึงได้ไหมขอยนิดนึงได้ไหมขอยสักรอบหนึ่งอ่ะฟีเจอร์ขอให้ให้โอกาสแก้ตัวฟีเจอร์สักรอบหนึ่งเบ็ดเจ็ดจัดไปแล้วกันนะครับ ขอฟีเจอร์สักรอบหนึ่งมันจะเกินเกินแบบว่า เกินไปไหมนี่่งมันมานี่มันไม่เกินไปหรอกมันไม่เกินใจหรอกเว้ยมันมาอีกแล้วนี่ไงขอสักรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วมาฟีเจอร์รอบนี้ขอรอบสุดท้ายแล้วเว้ย แต่ขอแบบขอกำไรหน่อยนะเอาทุนมาเท่าไหร่วะวันนี้สี่ร้อยปะเอ้ยผมเอาทุนมาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมน่าจะสี่ร้อยเดี๋ยวขอกำไรสักร้อยหนึ่งก็ยังดีวะ แต่ตอนเนี้ยครึ่งสปินละเออยังไม่แตกสักทีแตกแล้วดอกแรกมาแล้วเว้ยดอกแรกมาแล้วร้อยกว่าบาทเอาวาวะมาแล้วส่งเริ่มมาแล้วส่งเริ่มมาแล้วเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเหลือแค่สองสปินเองเหรอ เฮ้ยขอนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงได้ไหมถ้าเป็นสุดท้ายแล้วขอนิดนึงมา โอ้โห ไม่ได้แล้ว่เพื่อน ได้มา122บาทเออก็ยังโอเคนะเพื่อนอันนี้ วันนี้เอาทุนมา 400ใช่ไหมแต่ไป 600บาทก็กำไรอยู่200บาทก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผม โอเค วันนี้ก็ขอพานุงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแรงใจผมกันด้วยนะครับ ผมใครอยากตามมาเล่นเกมนี้นะเพื่อน สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ผมบอกไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านในเย็นแล้วที่สำคัญก็คือรับวอลเล็ตด้วยนะเพื่อนนะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ